สวัสดีค่ะเฟนะคะวันนี้มาอยู่ในคลิป แพ็คของนะคะวันนี้ออเดอร์เดี๋ยว ก่อนอื่นต้องล้างเจลให้มันเยอะๆก่อนนะเพื่อความสะอาดนะคะอันนี้จะเป็นชุดค่ะ เสื้อกันหนาวแบบนี้นะคะ แต่ว่าจะไม่มีซิปนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะมาเลย นี่ค่ะ จะเป็นชุดสีฟ้าที่เจ๊รีวิวไปนะคะ สีฟ้าจังเลย จะเป็นฟ้าพัทยูนะคะ จะถามว่าอันนี้มันเทียบกับสีนี้มันจะเหมือนกันก็ไม่จะมาลองเทียบให้ดู อันนี้สีฟ้านะคะนี่สีเขียว มันก็แตกต่างกันอยู่นะคะอันนี้สีเขียวอันนี้สีฟ้าอันนี้มันก็คือแพ็คคุ้มมากเลยค่ะสามชุดนี้แต่ก ชุละร้อยห้าสิบบาท แต่ตอนนี้ลดเหลือร้อยบาทค่ะส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ไม่เะ็บเงินปลายทางนะคะ ของแถมก็มี สีเขียวเลยมาสีเขียวค่ะนี่นะคะกินหรือเปล่าแม่ไปซื้อไอศครีมจัดเป็นสีฟ้าเลยค่ะ สิบนะแต่จะลดราคาให้ค่ะเดี๋ยวก็จะพับแบบนี้ ส่วนคำแถมนี่คือหาอะไรบ้างกันหรอคะจะไว้นี่ค่ะ จะเป็นแก้วน้ำของมันโรนะคะ 黄了。